สำหรับประโยคคำถาม Bisakah saya mendapatkan pengembalian uang dalam bentuk tunai แปลว่า ฉันสามารถรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดได้หรือไม่ คำว่า Bisakah แปลว่า สามารถ คำว่า mendapatkan แปลว่า รับ คำว่า pengembalian แปลว่า คืน คำว่า uang แปลว่า เงิน คำว่า ดลัมแปลว่า ในคำว่า b e นตุแปลว่า แบบคำว่าตุไนแปลว่าสดสำหรับประโยค Baik Bu, Anda bias mendapatkan uangnya secara tunai dan transfer melalui แปลว่า ได้ค่ะ คุณสามารถรับเป็นเงินสดหรือโอนทางธนาคารก็ได้คำว่า Baik แปลว่า ดี โอเคคำว่า อ้วงเนี่ยแปลว่าเงินที่ว่านั้นคำว่าสจาระแปลว่าโบสถ์ในที่นี้แปลว่า ทางคำว่าดันแปลว่า และคำว่า transfer แปลว่า การโอนคำว่า melalui แปลว่า ทางคำว่า bank แปลว่าธนาคาร